ต่อไปนะคะเป็นการแทรกและปรับแต่งรูปร่างบนเวิร์กชีตนะคะ นอกจากเราจะนำรูปภาพมาวางบนเวิร์กชีตแล้วนะคะผู้ใช้ยังสามารถวาดรูปทรงต่างๆนะคะได้จากคำสั่งเชฟนะคะ เช่นรูปร่าง ก้อนเมฆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะ โดยประโยชน์การแทรกรูปร่างนั้นนะคะเพื่ออธิบายสิ่งที่พิมพ์บนเวิร์กชีตให้สมบูรณ์มากขึ้น ในโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ มีรูปร่างต่างๆนะคะให้เรียกใช้ได้ตามกลุ่มคำสั่งของเชฟนะคะ และสามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามตามต้องการนะคะ การแทรกรูปภาพนั้นนะคะทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่แท็บ Ribbon Insert นะคะ 2. นะคะให้เราคลิกคำสั่ง Shape นะคะ 3. นะคะให้เราเลือกรูปร่างที่ต้องการนะคะ 4นะคะให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วก็ ลากได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะ จากนั้นนะคะ การปรับแต่งรูปร่างนะคะ โดยใช้สไตล์นะคะ หรือว่าเชฟสไตล์นะคะ ซึ่งเราสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่รูปร่างนะคะ 2. นะคะคลิกที่ริบบอน format นะคะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่ง shape style นะคะ 4. นะคะให้เราเลือกรูปแบบได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับขนาดรูปทรงหรือว่าไซส์นะคะ หลังจากที่เราวาดรูปทรงไปแล้วนะคะ เราสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการนะคะ โดยใช้เมาส์คลิกลากที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะ หรือว่าที่ล้อมรอบทั้ง 8 จุดนะคะ ปรับย่อขนาดได้ตามต้องการนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับขนาดหรือว่าการหมุนนะคะด้วยคำสั่งบนริบบอนนะคะ 1 นะคะให้เราคลิกรูปร่างที่ต้องการ 2 นะคะให้เราคลิกที่แท็บ format นะคะ 3 นะคะให้เราคลิกที่คำสั่ง แล้วก็คลิกปรับขนาดที่เราต้องการนะคะ หรือกรณีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ให้เราใช้เมาส์นะคะ คลิกตามลูกศรนนะคะ แล้วก็หมุนปรับขนาดที่เราต้องการนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งข้อความสินหรือเรียกว่า word art นะคะ นอกจากข้อความที่พิมพ์ลงบนเวิร์กชีตแล้ว ยังสามารถออกแบบข้อความเชิงกราฟิกที่มีลักษณะที่เป็นแรงเงา แบบสะท้อน แบบประกายแวววาว แบบตัวอักษรสามมิติ และยังเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนทิศทางได้ด้วย สามารถแทรกข้อความสินได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะ คลิกที่แท็บบอนอินเสิร์ต 2. คลิกคำสั่ง Word Art นะคะ 3. นะคะคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ 4. นะคะ ลบข้อความเดิมออกนะคะ 5 นะคะ เราสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปนะคะ เราก็จะได้ Word Art นะคะ ในรูปแบบที่เราตกแต่งเองนะคะ การปรับแต่งข้อความศิลป์เมื่อสร้างอักษรศิลป์แล้ว สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้หลายวิธี แต่ทุกวิธีที่สำคัญจะต้องคลิกเลือกข้อความนั้นเสียก่อน ซึ่งปรากฏเครื่องมือเพื่อปรับแต่งอักษรศิลป์ขึ้นมาตามตัวอย่างนะคะเป็นการปรับแต่งข้อความศิลป์จากริบบอนหนึ่งนะคะให้เราคลิกเลือกข้อความศิลป์ 2. คลิกที่แท็บ format 3. เราสามารถปรับแต่งเช็คเอฟเฟกต์ 4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ ต่อไปเป็นการปรับแต่งข้อความสินจาก formatting text plan นะคะ เมื่อสร้างข้อความสินแล้วสามารถปรับแต่งแก้ไขขนาดรูปแบบอักษร เพิ่มเติมได้จาก format วิธีการเปิดคำสั่งของ formatting task plan สามารถทำได้ดังนี้ 1. นะคะคลิกเลือกที่ข้อความสิน 2. ให้เราคลิกแท็บ format 3. คลิกเลือก formatting นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งรายละเอียดของคำสั่ง format shape จะเป็นการปรับแต่งให้กับข้อความสินนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการยกเลิกรูปแบบข้อความสินที่ได้ปรับแต่งไปแล้ว ให้ผู้ใช้นะคะคลิกที่ word art ที่เราต้องการยกเลิกนะคะคลิกที่แท็บ ribbon format ค่ะ แล้วคลิกที่ word style นะคะ ให้เราเลือก clear word art นะคะ คลิกหนึ่งครั้งค่ะ ผลลัพธ์นะคะก็จะเป็น ข้อความธรรมดานะคะที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะ นี่เป็นการยกเลิกรูปแบบของข้อความสินค่ะ